ได้ไหมคุณเห็นคุณมาทำไรเอาผมได้

รับผมนะจนไปนะที่แนะนำมาด้วยครับผมนะหนึ่งชุดนี้นะที่แนะนำกันมาก็จัดให้กันเลยตบท้ายกันที่ที่รักคำทองนะครับผมนะฮะแวะใส่กันนะเต็มที่กันเลยแ้วผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านนางรำหรือว่ามิตรรักพันวงทุกท่านนะแล้วก็ใส่กันเต็มที่เลย เดี๋ยวชุดนี้ลงไปพักเหนื่อยกันสักครู่หนึ่งนะครับ